โยจักขุมโมหมลาปะกะโทสามังวมุตโตสุกโตวิมุตโต มารัสภาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังยนตังวินัยังบุทังวรันตังศิรสานมามิ โลกัสนาทันจวินายกันจาทานเตจะสาเตชยสิทธิโหตุ สับันตรายาจวินาสเมนตุ หัมโมทโชโยวิยตัสสัตถุดักเสสิโลกัสวิสุทธิมังกังนิยานิโกธรรมธรสธาริสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานมามิโมหะปดาลังอุปสันตดาหัง ตันเตจะสาเตชยสิทธิัวตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรรมเสนาสุกตานุโกโยโลกัสสปาภูปกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยจโกจาสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติ สังขังวรันตังศิรสานมามิ มุทธานุมุทังสมาสีลดิทิงอันเดยสาเตจยสิทธิโหตุสับันตรายาจวินาสเมนตุ